อเคเดี๋ยวนี้คูณ12 ไปรู้เรื่องครับผมร้อยหกแปดแล้วต่อด้วยไงปะเอฟมาซูชิคูณ16เข้าไปที่210หวานเชื่อมานี้ สวยงามโอ้โห อีเมลจริงจังโอ้โห1,800โอ้โหสเตอร์ลงมาต่อหรือเปล่าผมตอนนี้โอเคผมของแปบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกจงทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็จะพาเล่นเกมลักกี้ในโกกันเลยนะผมไอต้องบอกก่อนนะผมเกมนี้เป็นเกมที่แตกดีแตกจัดมากๆผมแตกดีแตกจัดมากๆผมโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ หมดสงการแล้วครับผมหมดสงการแล้วทำอะไรหมดสงการแล้วก็มาปั่นกันสิครับผมรออะไรครับพี่น้องไปหมดสงการแล้วก็มาปั่นกันนะผมเวลานี้ จะรอช้าอยู่ใหญ่ไปดีครับผมมาผมต่อด้วยมาแห่ไม่มาผมต้องบอกผมว่าเกมนี้ผมอยู่ในค่าย b ีจีผมเป็นเกมเก่าแต่ว่าเล่นรับรองไม่ผิดหวังไวเชื่อมอันนี้สวยงามเจนแล้วต่อยด้วยวายเชื่อมเอดอกนี้สวยงามเข้าไปที่งปุ๋ยมาว่าไงต่อเชื่อมโอ้โหวายเชื่อมตรงนี้เฮ้ยยังไง โอ้โหซูชิฟิงเกอร์คูณสองไปยี่สิบสี่จ้าโอเคผมสำหรับนุ่มรอสาวสวยเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญผมตอนนี้โปรโมชั่นจัดเด็ด โปรโมชั่นจัดเด็ดสำหรับลัคกี้เนโกะผมสำหรับลัคกี้เนโกะตอนนี้เราเพิ่มอัตราการชนะ สูงสุดถึง 70%เลยครับผมในช่วงเวลานี้ ย้อนรอยนะผมย้อนรอยกันหน่อยนะผมตอนนี้ต้องบอกเลยว่า วันไหลผมวันนี้วันไหลวันไหล วันนี้ของก็วันที่10 ก้าครับผมโอ้โหสเก็ตเตอร์ลงมาหลายตัวจัดเลยนะผมวันนี้ว่าหลยหลที่ไหนหลายที่พัทยาครับผมมาเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวพัทยากันดีกว่าครับผม ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับผมก็จะไปเที่ยวพัทยาผมก็ต้องเดินทางแล้วไปถึงก็จะซาดจะเอาให้เละเลยครับผมตอนนี้ต้องมาหาทุนจากที่นี่แหละครับผม เออหาทุนง่ายๆ หากำลังง่ายๆก็ต้องที่นี่เลยก็บอกโอ้ จะบอกไว้ให้ก็ ปักลิงก์เอาไว้ให้ได้ร่างคลิปนี้นี้เนี่ยนะผมปักลิงก์เอาไว้ให้ด้ร่างคลิปนี้แล้ว ก็สามารถตามกันเข้ามาเล่นได้นะ สามารถตามกันเข้ามาเล่นได้ผมเวลาที่ผมเล่นนะผมก็แนะนำเลยนะผมช่วงที่บ่ายโมงผมามนาฬิกาสสามิบนาที จนถึงเวลา 16นาฬิกา30นาทีแล้วเวลาต่อไปก็2ทุ่มขึ้นไปนะผมแนะนำไม่ได้ช่วงเวลานี้ผมรับรองแต่ดีแน่นอนผมเกมนี้รักกี้เนโกนะผมรักกี้เนโกสังเกตโลโก้นี้ไหมผมสังเกตโลโก้นี้ไหมผมด้านซ้ายมือนะผมด้านซ้ายมือเออสังเกตไว้นะจ๊ะเออตับรองแตกดีแตกหนักหน้านะที่สำคัญออโต้ด้วยครับผมออโต้ออโต้ด้วยนะครับผมออโต้ด้วยนะจ๊ะโอเครางวัลแตกมาเป็นที่เรียบร้อยเข้าเนื้อไปดิมาคนเรา ก็ต้องมีนับ 2 นับ 2 ได้แน่ๆต้องบอกไว้เลย สำหรับคนที่จะซื้อสเก็ตเตอร์แนะนำม่ซื้อเบสสิบยี่สิบสามสิบแล้วก็ห้าสิบนะผมรับรองเข้าแน่นอน แต่ครั้งแรกอาจจะไม่เข้าครับผม ครั้งแรกไม่เข้า ครั้งที่2ต้องซ้ำครับผมไม่ซ้ำไม่เข้าผมไม่รู้รับผมแต่แนะนำให้ซ้ำ ถ้าซ้ำยังไงก็เข้าครับผมเจมาลูกพ่อแม่เจไม่มานะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้คูณ12ไปรู้เรื่องครับผมร้อยหกแปดแล้วต่อด้วยไงปะ เอฟมาซูชิคูณ16เข้าไปที่210หวายเชื่อมานี้ สวยงามโอ้โหอีเมลจริงจังโอ้โหนึ่งพันแปดมืดโอ้โหสเกตเตอร์ลงมาต่อหรือเปล่าผมตอนนี้ลงมาต่อ10ลงมาต่อเนื่องสวยงามหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปลูกพ่อต่อด้วยอะไรคิวงงมาเป่าคิวหรือซูชิก็ได้ช่องที่3ลูกพ่อไหลมาไม่มีโอ้โหดอกนี้ กินเข้าไปเรียบเรียบของกินเข้าไปเรียบเรียบนะจ๊ะกินเข้าไปเรียบเรียบเออสนใจก็เข้ามาลองกันได้สนใจก็ลองกันได้ ปากบทเอาไว้ด้านล่างนี้แล้วนะจ๊ะปากบทไว้ให้ด้านล่างนี้แล้ว รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมตามเราเล่นไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมเราบอกเปอร์เซ็นต์การชนะในระหว่างการเล่นทุกรอบทุกครั้งนะฮะเออแล้วที่สำคัญนะผมตอนนี้สมาชิกใหม่ฝากเข้าไปนะผมได้โบนัสการฝากตั้งแต่แรกเลยนะผมเท่าไหร่นั้นไม่บอกเข้าไปดูอันดับเองนะจ๊ะเออตอนนี้เจมาหรือเปล่าไม่มาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวายไหมไม่เปลี่ยนนะผมเตะเคมาต่อเนื่องแล้วว่าไอคิวหนึ่งแหมไม่มา เออเป็นไงครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน แต่ดีหลายเป็นน้าเป็นท่าแล้วผมดอกนี้ลัตเตอรี่เข้าไปเลยลัตเตอรี่เข้าไปเลย ไปครับผมดอกนี้ใส่กันไปเรื่อยๆผมใส่กันไปเรื่อยสำหรับส่งท้ายส่งการปีนี้ส่งท้ายส่งการปีนี้มันส่งท้ายกันที่นี่ได้เลยนะจ๊ะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะจ๊ะเออไว้เชื่อมันนี้สวยงามซูชิ โอ้โหสี่ร้อยเสียมสามสอง๋อแม่สี่สามสองเข้าไปสิสองพันแปดร้อยเข้าไปแล้วผมท่านผู้ชมทุกท่านไม้นี้ สุดจัดครับผมสุดจัดเออ ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เลียมกดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดแจกเครดิต แล้วก็แจกบัตรทูนี่วอร์เรดกครับผมโอนให้กันเห็นเห็นเลยโอนให้กันเห็นเลย เออ แล้วเรายังมีเกมให้เล่นอีกนะผมยังเล่นเกมนะผมเกมตีกายนะผมเกมตีปลายใครเคยเล่นก็โอ้ย มันชิบหายครับฝากกดติดตามไว้ด้วยผมรับรองเดี๋ยวผมมาเล่นโชว์ผมเดี๋ยวจะแจกแจกแจกนะจ้าวันนี้แจกก็ผมขอเอาไปเที่ยววันไหลก่อนละกัน เจอกันใหม่ในวันนี้จะเล่นเกมไหนและเกมไหนแม่งแตกดีเกมนี้อีกผมจะมานำเสนอให้ดู สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ